อีก 10 ที นะกับเร็ส30นะท่านผู้ชม โอ้โหช็อตนี้พันแปดโอ้โห เป็นเรื่องเลยครับ โอ้ยน้อยฟ้องโตนะ สองเกดแปดนะครับ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 500 บาทนะฮะไปดูเตะเบ็ด ต่ำสุดนะฮะเบ็ดต่ำสุด 1 บาทนะครับ เกมนี้สูงสุด 400 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ เกมนี้มีการซื้อฟรีสปินนะครับผมเป็นการไหลนอกอย่างเดียวนะฮะอ่าขออนุญาตไปที่เบ็ด5บาท ไหลนอกไปก่อน 10ทีนะฮะท่านผู้ชม ยังไม่เปิดเทอร์โบ ดีกว่านะฮะ ลองไหลล้างหน้า ล้างตาไปก่อนนะครับผม แกตเตอร์ยังไงแกตเตอร์ลงมาอย่างนี้โอ้โหก็ฟรีสปินไปดิครับผม ลงมาอย่างนี้ก็ฟรีสปินไปเลยนะฮะท่านผู้ชม มาถึงก็เอาเลยนะฮะมาถึงก็เอาเลยนะฮะเอาเลยแหละ ไม่ให้ผมเลยเนี่ยดอกไม้ไฟฉัน มาครับ วายล็อกลึก อย่างนี้ก็หืวายมาตรงกลางอย่างนี้ก็ไม่คอมโบนะครับท่านผู้ชม แต่ยังล็อกไว้อยู่นะครับ ลงมา วายดอกสุดท้ายนะท่านผู้ชมรวมรวมร้อยสสี่ิบสามบาทนะฮะกำลังน่ารักเลย ายครับโอ้ ช็อตนี้เท่าไหร่ 195โอ้โหแล้ววายล็อกดูครับ ดูดิครับอีก75 บาท โอ้ย292 นะฮะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะครับผมเอามีได้ลุ้น อย่างนี้ก็ได้ลุ้นฟรีสปินอีก แล้วนะสิ ใจนะฮะท่านผู้ชมเขามาให้เราดีใจนะ ไปเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่า ขอเบ็ดสิบบาทบ้างสิบดอก เลยนะเปิดเทอร์โบด้วยดีกว่าตอนนี้ขอเปิดเทอร์โบบ้างนะฮะอืมเอาโอ้โหมาได้ลุ้นต่อนะขอเพิ่มเบ็ดไปเลยที่สามสิบบ้างนะ ขอสิบทีเลย เอา มาจนได้นะฮะเผ่อแป๊บเดียวนะครับ มาจนได้นะครับ ไปเลยครับผมกับเบสสามสิบนะโอ้โหแต่ขออย่างเดียวนะฮะอย่างเงียบ ขออย่างเดียวนะฮะ อย่างเงียบนะฮะ อย่างเงียบกันนะฮะ โอ้โหท่าไม่ค่อยดีแล้วฮะท่านผู้ชม ห้าไม่พอดีนะ ดอกสุดท้ายนะครับผมหมดแล้วนะฮะ โอ้ยได้เงิน 394 บาท น่ารักจริง ๆ นะฮะ เออ ไปอีก 10 ทีนะกับเบ็ด30 นะฮะท่านผู้ชม โช็อตนี้พันแปดโอ้โห เป็นเรื่องเลยครับ โอ้ยหเงินร้อยก้อนโตนะ สองเก้าแปดแปดนะครับโอ้ยเอาวันไหลนอกยังจะกินดีนะฮะ ดูอยู่วายลงมาอีกแล้ว อีกพันสี่นะดูิท่านชม โอ้โหไหลนอกจะดีทังฝ่ายแล้วนะฮะ ตอนนี้เกมนี้ผมขออีก เพิ่มเบ็ด50 บาทเป็น10 ที นะฮะแล้วเดี๋ยวผมพอละอันนี้น่าเกินค่าแล้วนะท่านผู้ชมเอามา 5,000ตอนนี้6บวกไป6,000กว่า แล้วนะเอายังไงครับ ค้างเหรอ สั่นซะน่ากลัวเลยนะเออชมชมผมขออีก ขออีกสิบทีนะ แต่สิบทีขอเป็นเบ็ดหนึ่งร้อยบาทนะสิบทีไป คลิป มันจะเร็วไปนะวันนี้แตกเร็วนะท่านผู้ชม โอ้ พอแล้วดีกว่านะท่านผู้ชม ก็ อย่างที่ผมบอกไปนะฮะ เกมสล็อตเนี่ยเราเล่นได้เราก็ต้องรีบถอนนะครับอย่าไปจมอยู่อย่าไปจมอยู่กับเขานะฮะ เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเขาดูดหมดนะฮะท่านผู้ชมก็สำหรับ EP นี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะฮะท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนี่อยากให้ผมทำเกมอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะครับท่านผู้ชมนะ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผม กันใหม่นะฮะกับช่องนักปั่นสล็อตมือหนึ่งนะครับ วันนี้ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ